up selling quarantine. To I thing, I just say hi. I'm just can't feel it, yelling late. Tight. ฉันก็อาจจะแค่เงาเลยยังไม่เทใจแต่ถ้าตัวเธอก็เงาเธอจะโอเคไหม Baby let's chill take a ride Baby this a vibe เธอก็เงาฉันก็เงา มีแค่เราสองคนเข้าใจ เธออย่าเพิ่งมีใครช่วยเงาเป็นเพื่อนกันแบบนี้ได้ไหม I just need somebody to make me feel not lonely Last night ถ้าเธอเงา you can call me girl yeah. ฉันยังอยู่ที่เดิม yeah. Oh. okay I don't need to say you can come over let's Netflix and chill honesty game order home baby mail หรือเธออยากแวะกินร้านยอแล้วก็พาเธอ Baby, let's drive around the city Girl, you look so pretty I can feel like pretty Baby, I'm not kidding We're just having fun มีแค่กันและกันเพราะว่าเหงาเหมือนกันแค่นั้นก็พอ I just need somebody to make me feel not lonely Last night ถ้าเธอเหงา you can call me girl yeah. ฉันยังอยู่ที่เดิม yeah. แค่ชวนมาเหงากันไม่ได้ชวนมาเอากันถ้าอยากเที่ยวแห่งเอา กันมันก็มีแค่เรา มีแค่เรา ถ้าเธอเศร้าก็เมา กัน แค่เราสองก็เมา มันเมื่อไรเธอก็นัดและบอกให้ชัดแต่เธอจะรักไอเรื่องแบบนั้นแค่ชวนมา